Thank you. birds and all and นะครับผมโจลงไปนะเอาใจสวเลยช่วงนี้ เมื่อกี้ขึ้นด้วยอะไรลำแคนลับแคนลำแคนไอ้เราก็งงสวยก็จริงนะสาว